วันนี้นะคะ ที่นี่ก็เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม แต่เมื่อวานที่ไทยเป็น 6 พฤษภาคม วันนี้เราก็เลยจะทำการไปเที่ยวค่ะข้ามเกาะกัน ชื่อว่าเกาะอะไรคะ thank you ค o นี้อยู่ไหน crispy cream ของโปรดของทีเอง what is called baby ที่เราจะไป Catalina Island อ๋อ มันชื่อว่า คาราลีนาไอซ์แลนด์นะคะ ก็คือเกาะเกาะไอซ์แลนด์ซัมติงชื่อว่าคาราลีนานะคะยคาลหนูไรแดดใช่ค่ะ เราจะทำการนั่งเรือข้ามเกาะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ เราไปดูว่าวิวสวยๆ ที่นั่นเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปถึงล้วก็จะถ่าย ให้ทุกคนได้เห็นวิวต่างๆ Happy birthday to me เราเดินมาถึงแล้วนะคะแคทอรีนาเอสเพอันนี้เราจะมาทำการขึ้นเรือตรงนี้นะคะ เราจะไปดูไพรซ์กันว่าเท่าไหร่แกวันนี้เช้าเวอร์ที่เราเข้ามา โอเค เตรียมตัวไปกันค่ะชิวกระเป๋าครับ เตรียมกล้อง โอเคค่ะทำการเช็คอินกันค่ะ นี่ค่ะเราทำการได้ตั๋วขึ้นมาแล้ว รอเวลาออกไปค่ะ8นาฬิกา15 นาทีชื่อ เห็นไหมวันเกิดเราสิกเมย์ชิดชิดชิดชิดชิด2022 พวกนี้คือเรือเล็กๆตรงนี้ก็คือเรือที่ใช้เฉพาะในที่นี่นะคะ ลองบีชเราจะสามารถนั่ง ไปทางโน้นออกเทร์นี้นั่งชมวิวอะไรต่างๆ แต่ว่าเรือใหญ่หน้นไปเซาคาลินาที่เราไปโนนอสเซาแคทาลินานะคะ ก็คือหมู่เกาะที่เราไปเตรียมตัวขึ้นเรือกันค่ะ นเกาะ คือถ้าเขาจะไปในเมืองเขาก็ต้องขี่เรือไปนะทุกคน อันนี้เหมือนอยู่เกาะติดเกาะนะจ๊ะ ติดเกาะ Yeah, that water. But check in at Sea Chumong. oh, Sea Chumong. On the floor? Yeah, they can hold it. Oh. Yeah. i s nice this is nice this is nice yeah thank you thank you so much นี่คือโรงแรมนะคะคือเลิศสวยงามทุกคืนดูอากาแก่เราจะทำการเดินขึ้นไปห้องของเรา Oh okay. Ooh, this is nice. Honey, right here. Squirrel right here. Yeah. This is nice. Third floor, honey. Yeah. ไปชั้นสามกันค่ะสาม That's it.

Beach Club. Question? There you go. The third floor. Yeah. ดูลิฟต์เขามันก็จะเป็นบ้านเหมือนไม้ทุกคนเป็นลิฟต์ที่แตกต่างจากที่อื่นมากที่เราเคยเห็นมาทำด้วยไม้หมดเลย n i c แต่ว่าลิฟต์มันเขย่ามากทุกคน 3 and then 320. 320 to the left. Tap it. There you go. what's this right here? Of course, it's gotta be the bathroom. Okay. Basement is small. Ooh. It's nice. What's up? Soft, right? Jump on it, honey. No, it's not soft. uh, like a $20 food and beverage credit per night. So that's pretty cool. Yeah, it's pretty awesome. And I think if you want to go, let me try the Descano oh, Beach Club. Oh All right, it's uh, 10:30. Got early check-in, and we're gonna go uh-huh. get some lunch. <laughs> ก็ทำการมาเช่าจักรยานนะคะทุกคน เนี่ยคือ price one hour twenty four hour fifty five แต่ว่าถ้าทั้งวันก็คือ 70ดสิบดอลคือแพงมากทุกคนสำหรับเราเวนจีก็น่าจะประมาณ อ่าหกร้อยบาทห้าสิบพันก็คือพันห้าเจ็ดสิบก็สองพันกว่าบาทแล้วครับสองพันห้า 2006 2007นะคะ ทั้งวันไปค่ะ ไปทำการฉีดยาโอเค ยานะครับใช่ค่ะแล้วก็แดดเผาไม่ต้องกลัวดำเลยคับทุกคนร้อนมากนะครับอากาศดี ไม่ก็ไม่อากาศดี ไม่ร้อน ใช่ไหม Denied Oh, burning up. f r นะ everyone c h การมาออเดอร์ฟูดแล้วนะคะทุกคนไอ้นี่ก็ดื่มตัวนี้จ้ะ เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งนะครับ q u e s a ด i อ่ะเนื้อเทอร์กี้ก็คือไก่ที่มันใหญ่ๆอ่ะอืม ออเดอร์ไปนะคะเดี๋ยวเรารออาหารเช้ากัน morning ไปค่ะ morning ค่ะ นี่คืออาหารนะคะนี่เนี่ย เขาเรียกว่าอาหารฝรั่งต้องกินอย่างนี้ breakfast ที่นี่มีแต่แบบนี้ ดูวิวของเราวิวที่สวยงามมาก อาหารเช้าเรามาดูว่าเราออเดอร์อะไรมา นี่ก็จะเป็นแพนเค้กนะ what is called baby caramel something pancake pancake bacon ย่าแล้วก็เบคอนนะคะ แล้วก็จะนี้ก็จะเป็นฮัชบราวมาทำมาจากเนื้อบด something แล้วก็ไข่ นี่คืออาหารฝรั่งนะทุกคนนางบอกว่านางดูเรื่องที่จะมาบนเกาะนี่คือใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์นะ ก่อนที่จะวันเกิดเรา ผมคิดว่าเธอวันเกิดนะครับ ร้องแรมไม่รู้ นางไม่รู้ว่าจะเอาโรงแรมไหน นางดูทุกวันตอนกลางคืนนางบอกแบบนี้โอ้ฉันว่า ือเรินมากแล้วมาที่นี่ก็คือดีจริงๆนะคะทุกคน คือสนุกมาก อากาศดีคนดีพื้นที่สะอาดสวยงามคือเราชอบมาก thank you for everything ค่ะนี้โอเคนางทุกคนน่ารักมากทุกคนนางทำทุกอย่างให้เราอย่างเยอะแยะเยอะแยะทั้งจะเป็นของขวัญทั้งจะเป็นการมาเที่ยว everything ดูแลเราอย่างดี ขอบคุณจริงๆค่ะ กลับกันครับไ I d o น t k แคทเธอรีนาทิกเก็ตเขาเอาไว้ตกปลากันทุกคน nice เราทำการ ช่าเรือไปขับกลางทะเลกันนะครับ ฉันงงมาก อันนี้ชั่วโมงที่เขาขีดนะทุกคนหนึ่งชั่วโมง75ดอลแพงมากเราจะไปรกัน โอเคโอ้ไปค่ะ เราไปดูวิวกันกลางทะเล จุ๋ยทำการลงเรือกันเชียให้ I'm good Fine ไปค่ะโอ้ยการแนะนำเรือเรียบร้อยร้อนมากนะสิโนแกนที่นี่คือ้อน Are you ready? Easy Are you ready? Turn the wheel. Yeah. Okay. Okay, it's good. It's good. Come on. Hey. Hey. Now wait. Wait. <laughs> okay. Okay. Let's go. oh, you crazy. Ready? Yeah. Okay. Let's go. นี่คือพลขับเรือครับอาศัยไฮ Are you okay? Okay, are you good? Yeah. Oh, wow, good. เรือใหญ่แต่เรานั่งกันอยู่สอง We're not going fast, so it's okay. Yeah, okay. Ah, wow. Wow. <laughs> Pretty cool. Oh my god. Oh, oh, oh no. Oh. Yeah, yeah, go there. เรือข้างหน้าครับทุกคนเรือข้างหน้าโอ้ <laughs> <laughs> oh. oh my god Oh, อ๋ออันนี้ Oh oh no my god น้ำคือฟ้าสุดๆ เขียวแบบใสเวอร์ ฟู ฟู yeah I'm ready Whee! oh my god look nice looks so scary. Oh my god. วันนี้กลับบ้านนะครับใช่ค่ะกลับบ้านพักผ่อนสนุกมากค่ะโอเคสำหรับทริปนี้ทริปคานาลีลาแคนาดาเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวคานาลีนาไอเลนไอซ์แลนด์เกาะไอแคนาดา